นไหนบ้างคะที่ชมรมพลเมืองเด็กดีเขตดินแดงตอนนี้มีสมาชิกถ้ารวมจากที่อื่นด้วยตีเครือข่ายก็ประมาณร้อยกว่าคนค่ะ เนื่องจากว่าคุณครูวีรวัตรขันทองเป็นครูนาฏศิลป์ คุณครูกฤษณะละอเหล่าเป็นครูนาฏศิลป์ตามโรงเรียนต่างๆ เด็กเราหลังจากจบป .6 ที่นี่แล้ว ก็ได้ไปสอบเข้าณโรงเรียนต่างๆ อย่างน้องนุ่น ก็อยู่ที่นี่จนถึงป .6 ก็ได้ไปสอบเข้าโรงเรียนพร้อมพันธ์ จากพร้อมพันธ์ก็ไปเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ก็ไปเรียนวิชาหน้าตัดสินเหมือนกัน ทำให้ไปชวนเชิญเพื่อนต่างๆ เหมือนกันหมด มาอยู่ที่ชมรมนี้ ชมรมนี้ก็มีกิจกรรม ทั้งเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ โดยแสดงออกโดยการลำ แสดงความจงรักภักดีด้วยการใช้ลำถวายพระพรหรือว่าอาเสียรวาดเด็กๆที่เติบโตจากตรงนี้จบไปแล้วก็ไปเรียนต่อจากที่อื่น ก็ไปดึงเพื่อน ๆ ที่เรียนหน้าตศิลป์เนี่ยมาช่วยเรา แล้วก็ไปออกงาน แล้วก็ทำให้มีความภาคภูมิใจในการชื่อมีชื่อเสียงกับสู่โรงเรียนเขาด้วย มาช่วยเราด้วย แล้วก็พ่อแม่เขาก็ภูมิใจที่ลูกเขาได้ ทำให้มีชื่อเสียงอะค่ะในทางที่ดี ารมณ์ของคุณครูวันหรือเปล่า จากที่ครูวันสร้างชมรมพลเมืองเด็กดีมาหนึ่งประการแรกเลยครูวันอยากให้ดินแดงเนี่ยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แล้วก็ให้เด็กๆที่เนี่ยรู้จักสืบสารประเพณี รู้จักรักและหวงแหนวัฒนธรรมของเรา ถึงได้จัดตั้งตรงนี้มา ส่วนอื่นๆที่เป็นอาชีพเสริม หรือว่าอย่างอื่นที่ทำให้ชมรมมีรายได้เข้าไปนะเช่นเหรียญโปรยทาน ไม้ทำผ้าป่าหรือว่าสบู่ที่เรามีโครงการจากชมรมนโมพุทธายะส่งคนเข้ามาสอนเพื่อที่จะทำสบู่ออกไปขายต่างประเทศแล้วที่บูไนณตอนนี้ก็มีโครงการที่จะเป็นอาชีพเสริมของผู้ปกครองและเด็กในชมรมด้วย เพราะฉะนั้นเราคิดว่า การเรียนรำอย่างเดียวอ่ะ มันก็เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย เหมือนของเด็ก ๆ ก็มีการแยกออกไปเป็นอาชีพเสริมหลายอย่างด้วย เด็กๆที่นี่หลายคนก็อยากจะทำตามแนวคิดอย่างที่ครูวันทำ คือทำเรื่องการรำให้มีชื่อเสียง ให้กับสู่ชุมชนที่ตนเองเกิด อย่างสมมุติว่าเราปลูกฝังเข้ามาตั้งแต่เล็ก ๆ เรื่องหน้าตัดสินไทยเนี่ย ความเป็นไปได้ที่เขาทำด้วยใจมีเยอะมากกว่าที่เขาจะเห็นแก่งเงิน มันก็เลยโชคดีไปที่โครงการตรงของครูวันเนี่ย มันจะเป็นการที่พี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อน แล้วก็ไม่ได้เอาเงินมาเกี่ยวข้อง แต่ณปัจจุบันเนี้ยสิ่งแวดล้อมอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะ เศรษฐกิจก็ไม่ดี เราจำเป็นจะต้องหาอาชีพเสริมให้แก่เขาด้วย และผู้ปกครองก็ภูมิใจค่ะที่ผู้ใหญ่สนับสนุนหลาย ๆ อย่างอะค่ะ วัสดีค่ะ ชื่อนางสาว วิมลรัตน์บัวเทพค่ะ ชื่อเล่นชื่อน้องนุ่นนะคะ ตอนนี้อยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5 ค่ะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาค่ะน้องนุ่นได้มาฝึกฝนที่ชมรมนี้เป็นเวลาเกือบ8 ปีค่ะ เดี๋ยวพี่นุ่นรู้จักชมรมนี้ได้ยังไงล่ะคะ ก็มีเพื่อนบ้านบอกมานะคะ ว่าแบบมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ร่วมทำ กิจกรรมในเวลาว่างนะคะ ดีกว่าไปทำอย่างอื่นที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะ ก็เลยลองมาที่นี่ดู ก็มาฝึกฝนการลำตั้งแต่ที่ยังไม่เป็นห้องแบบนี้นะคะ ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อะคะ่ะเขาก็จะมีการลำการเต้นบ้าง สนุกสนานกับเพื่อนๆ ได้มาเจอกับเพื่อนๆ หลาย ๆ อย่างแล้วก็หลายๆ นิสัยนะคะ ก็เป็นเป็นเหมือนแบบ การพัฒนาตัวเองให้แบบดูมีคุณค่าขึ้นในตัวเอง แล้วก็ในสังคมด้วยค่ะ ก็เลยมาฝึกฝนที่นี่ดูค่ะ แล้วคุณครูวันได้ใช้พวกสื่อออนไลน์ การโปรโมทชมรมยังไงบ้างคะจากการที่ไปเรียนรู้ในโครงการของพ่อหลวงนะคะให้ที่สูงสามวัยโดยการร่วมมือจากผู้ใหญ่หลายฝ่าย แล้วก็มีหน่วยงานหลายฝ่าย ที่ช่วยกันให้ผู้ใหญ่ได้รู้จักใช้อินเทอร์เน็ต นะคะ นะ ตรงนั้นก็คือจุดเริ่มแรกที่ควนสามารถนำกิจกรรมพวกเด็กๆ ที่ไปแสดงตามงานต่างๆเนี่ยลงใน Facebook ลง Line ลง Instagram เพื่อให้ข้างนอกเนี่ยได้รับรู้ว่าชุมชนดินแดงมีของดี แล้วก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงและดินแดงเปลี่ยนไปแล้วค่ะ เรื่องราวของชมรมพลเมืองเด็กดีเขตดินแดง ไม่ใช่มีการเรียนแต่หน้าตัดสินไทยอย่างเดียวนะคะ ที่เด็กๆชื่นชอบ เด็กๆ ก็ได้ทำอาชีพเสริมหลาย ๆ อย่างไปแล้วตามที่ได้กล่าวข้างต้น สิ่งที่เด็กๆชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียนดนตรีสากล ไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรืออะคูเลเล่เราก็ชมรมก็ได้รู้จักกับคุณครูจิตอาสาท่านหนึ่งที่มาช่วยให้เด็ก ๆ ในชมรมพลเมืองเด็กดีเขตดินแดงเนี่ย ได้เรียนดนตรีสากลนั่นก็คือคุณครูบีเวอร์ค่ะ ขอแนะนำให้รู้จักคุณครูค่ะ ครับผมชื่อบีเวอร์นะครับ ก็มาทำจิตอาสากับชมรมพลเมืองเด็กดีได้ประมาณสองปีแล้วครับ ก็เริ่มจากเขียนโครงการครับ เกี่ยวกับเด็กแว้นครับชื่อโครงการว่านักบิดจิตอาสา ก็จัดทำที่บริเวณแฟลตดินแดงครับก็แล้วก็ได้ได้ได้ได้รู้ ถึงชื่อเสียงของครูวันก็เลยชวนเด็กๆเนี่ยครับไปทำกิจกรรมบนเวทีนักบินจิตอาสาครับที่บริเวแปดณแปดดินแดงแปดประชันดินแดงครับผมก็เลยได้รู้จักกับครูวันมาตั้งแต่ตอนนั้นครับผมแล้วก็พอได้รู้จักกับครูวันเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ครูวันว่าเนะครับเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงดอยอครับผมก็มีโครงการมินิโยบายอยากจะสนับสนุนให้เด็กเนี่ยได้มีกิจกรรมที่ดีลด ปัญหาแล้วก็สุ่มที่เป็นสุ่มเสี่ยงแล้วเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ได้ลดพื้นที่เสี่ยงนะครับ ก็ก็เลยมีโครงการหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าโครงการแก้ไขปัญหาขออนุญาตนะครับตัดต่อได้นะโอเคครับก็คือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงแฟดดินแดงครับก็ ก็จะทำมาช่วงระยะเวลาหนึ่งครับก็มีสอน่าทศิลป์นะครับจากครูเบิร์ตที่อยู่กับครูวันนะครับ แล้วก็มีดนตรีสากล แล้วก็จะมีฟุตบอลนะครับ เป็นคลินิกฟุตบอล ก็จะจะทำในบริเวณแฟนหนึ่งถึงยี่สิบของดินแดงครับก็ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ครับก็ยังจะมีอีกหนึ่งโครงการที่ยังสนับสนุนต่อ ก็จะเป็นทางชมรมพลเมืองเด็กดีนี่แหละครับที่ได้เป็นแกนหลักในการ ของงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็กครับ แล้วก็ตัวผมก็ได้มีส่วนช่วยในการประสานงานติดต่อประสานงานเพื่อที่จะปิดเรื่องด้านเอกสาร แล้วก็เรื่องด้านการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กระทรวงเพราะว่าจากที่เคยทำงานเรื่องโครงการนักบิดจิตอาสามาครับก็เลยอยากจะฝากทางชาวแฟดดินแดงแล้วก็ทางน้องๆที่สนใจอยากจะทำกิจกรรมด้าน ที่เป็นสร้างสรรค์แล้วก็เป็นอะไรที่เสริมสุขภาวะให้สมวัยนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนมาหาครูวันนะครับ หรือไม่ก็มาเรียนดนตรีกับผมก็ได้นะครับ ก็จากโครงการโครงการป้องกันแก้ไขและปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงเยาวชนนะครับ ที่ดินแดงครับผม